อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดู ด้วยเจ็คเจ็คเจ็โอเค ผมขอกราบสวัสดีแขกแขกท่านผู้เกียรติเพื่อนๆทุกคนที่เข้ารับชมวันนี้นะผมมาวันนี้เรามาเล่นเกมในค่าย PG นะผมเป็นเกมดึกดำบรรเกมเดิมเกมเก่าเกมที่ทุกคนคุ้นเคยกันเองเกมนี้ผมเกมอีกนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะแตกดีขนาดไหนนะฮะ มาช่วงเวลาวันเล่นที่วันนี้นะผมช่วงเวลาเล่นของเกมนี้ผมก็อยู่ในช่วงเวลา บ่าย2ถึง4โมง และช่วงเวลา6 โมงเย็นนะผมช่วงเวลามาไหมมาไหมโอ้ดวงตามาเฉยดวงตามาไหมโอเอ ไม่มาแต่ดวงตาเอ้ยเอมาดวงตามาแทนเชื่อเป็นวานวันนี้อุ้ยดวงตามายังไงไหลไปเลยครับผมพ่อแม่พี่น้อง ดอกนี้ไหลกันยาวโอ้หนังสือพระคัมภีร์ลงมาอีก 4 เล่มสุดยอดไปเลยครับเพื่อนเกมนี้อือตามแบบว่าไม่รู้ครับผมก็อยู่ที่การเล่นนะผมก็อยู่ที่การเล่นบางคนก็คอมเมนต์กลับมาผมว่าอ้าวทำไมผมเล่นแล้วไม่เห็นได้เลย ก็ สังเกตตามช่วงเวลาเอาผมแล้วก็สังเกตที่ผมเล่นนะผมผมเล่นเบ็ดไหนนะฮะผมผมเล่นเบ็ดไหนก็สังเกตด้วยนะ เมื่อกี้ก็ลงมาแบบยุ่นหยวนนะ ผมลงมาแบบหยวนได้เพิ่มไปอีก 10 รอบ และเพิ่มอีก5รอบโอ้โหเกมนี้รอบไป20กว่ารอบเพื่อนรอบไป20กว่ารอบโอ้โหเบ็ด10บาทเข้ามาเข้าไป20กว่ารอบเหลือจะเชื่อเลยว่าผมเกมนี้ไปกันได้ยังไงผมเกมนี้โอ้โหหนังสือเข้าดีมากตอนนี้ ผมรางวัลฟีเจอร์เข้าดีมากนะรองสเก็ตเตอร์ แล้วแสดงว่าช่วงนี้แตกในแน่นอน ช่วงนี้แตกในแน่นอน แตกไม่แตกก็ลองเข้ามาตามกันดูเอาเองนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ โปรโมชั่นเรามีแจกจ่ายให้ทุกวันตอนแรกเรามีแจกจ่ายให้ทุกวันบริการเริ่มต้น เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเริ่มต้นแค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะฮะโอ้โห มาไม้สวยงามร้อยสิบแล้วต่อด้วยไง โอ้ยไม่จี้ไม่เลยนะฮะ ผมตอนนี้เข้าไปที่คูณ18แล้วเหลือจำนวนรอบหมุนอีกจำนวน11รอบครับผมรอบหมุนอีกจำนวน11รอบสุดท้ายรู้สิว่าเราจะได้โบนัสออกมาจำนวนเท่าไหร่อ่าคือเล่นแบบสบายๆชิวๆนะผมคือว่ายังไงก็ได้แล้วครับพี่น้องครับลุยกันไปเลยครับผมเพื่อน สมัครกันแล้วได้ยินเสียงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหนึ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับ โอ้ยมานี้หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดห้าสิบตังค์ แล้วต่อดปวยคิวมาไหมคิวไม่มาโอ้ยไม้นี้มาแทนแล้วคิวลงมาอ๋อคิวไม่มาเข้าไปที่2,800 แล้วเพื่อนๆเข้าไปที่2,800 แล้วนะโอ้โหเบ็ดสิบเท่านั้นเบ็ดสิบเท่านั้นเออเดินเบ็ดก็ดูกันด้วยนะผมเดินเบ็ดดูด้วยนะเบ็ดไหนไม่เข้า ผมปั่นไปสักสามสี่ห้ารอบแล้วก็เปลี่ยนนะ เปลี่ยนวนไปวนมาเรื่อยๆผมนี่คือเทคนิคนะ ผมก็รอเข้าไปใช้กันดูสำหรับท่านผู้ชมผมที่รับชมคลิปนี้จบก็ขอขอบพระคุณด้วยนะ ผมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆ แล้วใครที่เพิ่งจะมารับชมก็ฝากกดไลค์กดจับกดซับกดไค์และอยากจะตามก็สามารถชิมได้ที่ลิงก์ด้านคลิปนี้ได้เลย วันนี้ก็ต้องขอลากันด้วยผมจบกันที่ 3,227 ครับผม และบางสุดท้ายเข้ามาที่ 290 50ตังค์พรกะนใหมยในวันนี้จะมาแนะนำเกมอะไรในช่วงเวลาไหนแตกดี วันนี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ